ค่ะ สวัสดีค่ะ ในคลิปต่อไปของเรานะคะ ก็จะเป็นการแนะนำส่วนประกอบของหน้าจอการใช้โปรแกรมโปรแกรม Microsoft Excel 2013 นะคะ โดยจะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกของเรานะคะ ก็จะเปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ค่ะ โดยปุ่มแรกที่จะแนะนำนะคะ นั่นคือปุ่ม Q Access Toolbar ค่ะ โดยปุ่ม Q Access Toolbar นะคะ จะเป็นแถบเครื่องมือสำหรับการเลือกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานได้บ่อยๆ หรือไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้นะคะ ค่ะ ส่วนปุ่มต่อไปนะคะ จะเป็นปุ่ม Title Bar ค่ะ ปุ่ม Title Bar นะคะ จะเป็นการเรียกชื่อโปรแกรม หรือแสดงชื่อโปรแกรมไฟล์ ปัจจุบันที่เราเปิดใช้งานอยู่นะคะ ปุ่มต่อไปค่ะ จะเป็นปุ่ม Name Box นะคะ ปุ่ม Name Box นะคะ ก็จะเป็นการแสดงตำแหน่งหรือชื่อเซลล์ปัจจุบันของเราค่ะ ค่ะ ส่วนอันต่อไปนะคะจะเป็นปุ่ม Formula Bar ค่ะ Formula Bar นะคะ จะเป็นแถบที่แสดงสูตรคำนวณใช้แสดงสูตรคำนวณนะคะ หรือข้อมูลที่เราใช้ประกอบในช่องเซลล์นะคะ ต่อไปจะเป็นปุ่ม e c t i v e Bar ค่ะ Active Bar นะคะจะเป็นเซลล์ปัจจุบันที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะ ต่อไปค่ะ จะเป็นปุ่ม Worksheet นะคะ ปุ่ม Worksheet ค่ะ จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้งานของโปรแกรมนะคะ ต่อไปค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะ ก็คือแถบ Ribbon ค่ะแถบ Ribbon นะคะ ก็จะเป็นตัวโปรแกรม ตัวโปรแกรมนะคะที่สามารถรวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนู หรือทูลบาร์ที่เราเปิดใช้งานอยู่ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จะขอจบการแนะนำส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Excel 2013ไม่เพียงแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ